เอาวะเกมนี้เกมของค่าย PG นะคุณผู้ชมเกมเก่าเอามาเล่าใหม่นะ เกมเก่ามักแตกง่าย เกมใหม่มักแตกดีเกมไหนก็แตกได้ ถ้าเราเล่นรู้ลิมิตรู้คุณพิษคิดคุณภาพจากทุย อะไรครับเนี่ย เออ เรามาเล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา14นาทีมากันที่ทุน 500 นะครับผม น้องๆหนูๆคุณนะรับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับสำหรับเกมนี้นะ ซื้อฟรีไม่น่าจะได้ สแกตเตอร์ 4 ตัวมีตัววายตัวเพชรขอบทอง เปลี่ยนเป็นวายแล้วก็ยังไงไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม มากัน 500 ผมขอใส่เบาๆไปที่ 20 นะ 20 ผมว่าไม่น่าเบา แต่ก็เอาวะเป็นไงเป็นกัน รู้เร็วรู้ไว ไปกลับไปเร็วไปไวไปไหนก็ไปไปถุยไม่ใช่แล้วเออไปดูทีว่าเกมนี้เป็นยังไงวะ ำหรับเกมนี้นะ เออโชว์ไปปุ๊บเปลี่ยนเป็นตัว A A Q แล้วก็ยังไงก็ไม่มีอะไรนะ เออไม่มีอะไรนี่หว่าเป็นวายวายมาสแกตเตอร์มาก็ไม่ได้ใช้นะ แล้วก็นะ แล้วก็นะ เออ ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะ เออคูณนาแตกปุ๊บปุ๊บเจอปั๊บนอกไม่มีคูณข้างในก็มีไหมอะไรยังไงไปต่อ ลงมาสวยๆนั่นแหละครับผมวายสวยแล้วก็ เออ เอาเริ่มสวยเริ่มมาคิดว่าจะเริ่มมานะยังยังยังภาพรวมเรายังเท่าทุนนะ ยังไม่เจ็บช้ำน้ำใจยังไม่เจ็บ เป็นเพชรสีน้ำเงินโอ้เพชรเขียว โอ้เพชรเขียวก็เสียวได้มาสิบกับน้ำเงินรออยู่แล้วยังไงต่อ นั่นแหละครับผม แล้วก็เพชรเพชรกัญญาไม่ใช่ เพชรมายาไม่ใช่ เพชรกัญญัดไม่ใช่มัวแล้วกู ไม่ต้องผงไม่ต้องพวนนะคุณผู้ชมเพชรก็คือเพชรครับผม ไปต่อไปต่อ เออ ไป ได้เค เพชรขอเพชรสีน้ำเงินสีแดงสีอะไรโอ้โหวายเบยมาแถวสองเองเมื่อกี้เออเคแถวสามสิบแถวสองไม่ได้หาสักอย่างถุยเค ไหนใครบอกว่าเกมเก่ามักแตกดีเกมใหม่มักแตกง่าย เกมเก่าเล่าใหม่ยังไงเออบอกตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครมาบอกกูรอกูบอกตัวเองทั้งนั้นเออเพชรเขียวสวยๆแล้วไงต่อเปลี่ยนเป็นคอมโบต่อเนื่องไหมเอ้ยขอเพชรสีม่วงแถวสองสิบแถวหนึ่งก็ได้นั่นแล้วผมสวยขอขอมาขอมาพร้อมเลยทีนี้ ได้คิวรออยู่นั่นแหละครับ ผมสวยโอ้ยรางวัลรอบนี้พันห้าครับแล้ว แกตเตอร์สองตัวโอ้โหสิบรออยู่ด้วย สแกตเตอร์มีลุ้น มีลุ้นยาวๆ มีลุ้นอีกไหมอืมโอเค คุณผู้ชม ขอบคุณมากขอบคุณมากพนม เออ ไปขยับสิครับผม คุณผู้ชมพอได้แล้วต้องขยับร้อยหนึ่งแรงไปขอ 90แม่มันก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่นะ 90 เนี่ยเออไปสิวะก็บอกแล้วไง ว่ามาเร็วไปเร็วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่ปะล่ะ ถ้าไม่แตกก็แยกย้าย ถ้าแตกก็บุมบ้ามก็ร่ำรวยด้วยกันเท่านั้นแหละจบ ว้าวเออได้เอมาขอเพชรเขียวเปลี่ยนเป็นเพชรเขียวนั่นแหละครับผมสวย เออ แล้วก็ยังเบาๆอยู่นะ ยังเบาๆอยู่นะ เออ แล้วก็สองพันแล้วนะ ยังเบาๆอยู่นะเออแล้วก็สแกตเตอร์มีลุ้นด้วย เอาดิ มาดิ เข้าเลยดิเข้าเลยมาขอหนึ่งตัว มาสแกตเตอร์เฮ้ย จะมาลุ้นเหมือนจะมีให้ลุ้นว่า ขอญาตใส่เทอร์โบเลยกัน ตามล่าหาสแกตเตอร์นี่ว่าคุณผู้ชม ตามล่าหาแกตเตอร์นี่ว่ามาเพชรม่วงแถวหนึ่งเม็ดม่วง นั่นแหละผมสวยเปลี่ยนเป็นวายแล้วมีตัวเชื่อมไหมคิวแถวหนึ่งมาเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเออสิบเต็มเต็มแล้วก็เอแถวหนึ่งนั่นแหละผมสวย เป็นวายมารอแล้วเพชรน้ำเงินรออยู่ยังไงก็ได้ใช้ เออ แล้วก็เจก็รออยู่เหมือนกันอีกเอายังไงต่อ นั่นแหละครับผมสวย แล้วก็มีอีกไหมเออมีอีกไหมเออมีอีกไหมเออมีไหมเอออย่างสองเฟสเฟสสีเขียวนั่นแหละครับผมได้ดังใจวะไม่ต้องเข้าฟรีก็ได้แบบนี้ เออสวย เออไม่ต้องเข้าฟรีก็ได้แบบนี้ เออขอบคุณมากเอาวะเอาวะ ขยับเบสสิคุณผู้ชมขยับเบสสิครับแตกดีนะเหมือนจะแตกดีนะ มาเรื่อยๆนะ เรื่อยๆมาเรียงๆเลยนะคุณผู้ชมมาเรียงๆกันมาเรื่อยๆเลยนะเออเคแถวหนึ่งสวยแล้วก็ขูดเบสสองร้อยตอนนี้เบสสองร้อยแล้วนะเบสแรงแล้วนะเออสวยเพชรแถวสองเพชรเขียวแถวสองเลิกเลยเอาจริงเพชรเขียวแถวสองมาดีเลิกเลยจริงเพชรเขียวแถวสองลงมาเลิกเลยจริงเพชรเขียวแถวสองมึงลงมากูเลิกไอสัตว์เออโอเคแตกหมื่นด้วยคุณผู้ชม ลำลากันแค่นี้แล้ววะเออเอาวะ เอาวะ เรื่อยๆนะคุณผู้ชมแตกแบบเรื่อยๆเงียบๆเรื่อยๆเงียบๆเออสแกตเตอร์มีลุ้นด้วยเอ้าลุ้นไม่ไม่ลุ้นว่ะมาสองตัวเองโอเค ตามสัญญาครับคุณผู้ชมเพชรเขียวแถวสองเมื่อกี้มาเราเลิกนะโอเคเข้าฟรีเข้าเฟอร์เดี๋ยวไว้ว่ากันรอบหน้าแล้วกันสำหรับรอบนี้พอก่อนดีกว่า